พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน n นก2019 เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยไม่น้อย มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ซึ่งสวทช ก็มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศหลากหลาย และพร้อมเผยแพร่สู่สังคม และผู้บริโภค ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทชครับ งานประชุมวิชาการประจำปีสวทช หรือ NEC 2019 ปีนี้ จัดในหัวข้อเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพประเทศไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ และเศรษฐกิจผู้สูงวัย